ครับผมหุ้ย ขอระเพื่อขอคุณสิบช่วงนี้ไม่ได้คุณสิบเลย เฮ้ย นี่อ่ะมาแล้วคุณสิบ อเคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมหนุ่มนาเกลือนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Ox นะผมในค่าของ PG Slot นะผมสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะผม ไอสล็อตวัวทองยิปปี้ยิปปี้โอเค วันนี้เรามาได้ทุน 50 บาท โอ้โห ทุนโคตรน้อย ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม และคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำนะครับผมวันนี้มาทุนน้อยมากๆเลยนะผมทุน 50 บาทนะ โอ้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปครับผมเริ่มมาที่เบสสามบาทเลยจัดไปเฮ้ยเติม หวังั้งหน่อยพี่โดนไหมเดินไหมเดินไหมอ่าไม้เดินโอเค ขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะครับผมอุ้ยโอเค ไปเรื่อยๆครับผม อ่าอ่าเป็นไงวันนี้โห หน้าผ่องใสรโดงหน้าใส มื่อคืนนอนเร็วนะครับผมมันก็นอนเร็วโอ้ไม่โดดตั้งที่ยังมายึกยึกยักยักโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมีสูตรหรือใครมีวิธีการเล่นแบบไหนสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ ผมผมก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะแบบแบบเบ็ดนี่แบบผมเห็นเขาทำสูตรกันอ่ะผมอยากรู้ว่ามันแบบ เออมันมันได้จริงหรือเปล่านะครับ ผมใครมีสูตรมีอะไรก็แนะนำมาเลยครับ ผมผมจะทำให้นะอืมตอนนี้แกหมดตูดแล้วเฮ้ยแกหมดตูดแล้ว เพี้ยน โอ้ เรียบร้อยผมสีมองเท่งชูเฮ้ย มาเลย มาเลย เติมเลยครับผม เกือบหมกตุกอ่ะ เกือบหมกตุกแล้วยักแบก โดนเลย โดนเลยเพื่อน เออนั่นเลยเออบิ๊กวินแล้วโดนเลยเพื่อนเบสามากก็สามร้อยอะมาดิ เอาแหว ไม่เชื่อสายตาตัวยังหรอก กูไม่เชื่อสาย เฮ้ย เอาเติมเลยครับผมขาดตัวเดียวอีกเล้วโอเคถือว่าได้อยู่นะผม โอ้โหไม่ขาดตัวเดียว ถ้าคูณสิบนี่มึงบึมบัมซัมเบ้ บึมบัมซัมเบ้บึมสูเปอร์เมกาเวนโอ้สองร้อยเจ็ดสิบโอ้โหดูดิถ้าคูณสิบนะมึง อาวันเจ็บวันเจ็บถ้ามีอีกตัวหนึ่งแล้วคุณสิบสามพันเลยนะผม โอเค เดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับผม ไปที่แปดสิบบาทเลย มาเดทุนห้าสิบไม่เป็นไรนะผมเวลาเราเล่นเราต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ เป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำให้เพื่อนๆมากๆเลยนะครับผมเวลาเราเล่นเราต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะผม ไม่ใช่เล่นเสียแล้วมาโวยวายนะครับผม อืมตู้ ตงตงส่วนคนที่ถามนะผมว่าเล่นเว็บไหนเนี่ยก็ไปดูข้างใต้นะ เวลาผมเล่นเว็บไหนนะผมผมจะใส่ไปข้างใต้นะอ่าเฮ้ยเดินไหมเดินไหมไม่เดินนะผมเพราะว่าเวลาอ่าผมขอสาระนิดนึงนะครับผมก็เวลาผมเล่นนะ ผมจะเล่นเป็นเว็บตรงเท่านั้นนะผมเว็บตรงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อ่าเบ็ดมันสามารถเบ็ดน้อยได้มากกว่านะผมสมมติเบ็ดเว็บทุยเว็บเอเย่นก็แบบ 5 บาท 3 บาท10 บาท 4 บาทนี้เอ้าเฮ้ยมาเลิ่มเลยเติมเลยครับเติมต่อับผมเว็บเอเย่นอาจจะแบบเริ่มต้น 4 บาท 5 บาทนะผมอ่ะก็ก็คือนั่นแหละครับแนก็เสียนะครับผมผมเลยมาเล่นเว็บตรงดีกว่าขั้นต่ำหนึ่งบาทนะผม เว็บฝั่งหนึ่งบาทมีทั่วไปครับผมแต่เว็บเล่น 1 บาทมีที่ไหนดีกว่าครับผม เฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ได้เป็นการโปรโมทเว็บนะผมอ่ะก็อยากจะพูดให้เพื่อนๆเข้าใจกันจะได้ไม่ต้องมาโดนเว็บผีหลอกแดกกันนะครับผมเฮ้ยขอระพึ่งขอคุณสิบช่วงนี้ไม่ได้คุณสิบเลยเฮ้ยนี่อ่ะมาแล้วคุณสิบเอาเตะ ปาเราเรื่องจ้าฮิปปี้ฮิปปี้ช่ไหไม่แกเวนอ๋อหวานเจี๊ยบเลยครับผมบิ๊กปึกแพงพันในกระเป๋าเอ้กระชายอยู่ในกระเป๋าเอ้เลิกเลยดีไหมเลิกเลยดีไหมครับทุกคน โอเคผมขอเลิกเลยละกันนะครับ ผมทุน50บาทแล้วนะบวกมาที่ พันสามห้าสิบนะผม โอเคใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนักเลยกันด้วยนะผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นะจ๊ะโอเคขอบคุณที่เข้ารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ